ลี้ยงหมูแมงวันเยอะนะกินเหม็นบ้านไหนที่เลี้ยงหมูชาวบ้านไม่ชอบไม่ใช่หรอคะเลี้ยงหมูก็มีขี้หมูเหม็นแมงวันมันเยอะไม่อยากเลี้ยงอุ้มเมแม่ทำไมทัศนคติของคนที่มีต่อการเลี้ยงหมูมันช่างดูแย่ไปสมดเลยล่ะครับ อาจจะเป็นเพราะติดภาพเดิมๆแต่ก่อนบ้านใครเลี้ยงหมู หรือตั้งฟาร์มเลี้ยงหมูที่ไหน ก็มักจะโดนชาวบ้านรอบข้างบ่นว่าเหม็นบ้างทำให้น้ำเน่าเสียบ้าง มีแมลงวันเป็นพาหะนำโรคบ้างทำให้การเลี้ยงน้องหมูไม่เป็นที่ถูกใจของใครหลายๆ คนเลยล่ะครับ แต่การเลี้ยงหมูหลุมปัญหาต่างๆ นี้จะหมดไปทั้งเรื่องน้ำเสีย แมลงวัน กลิ่นเหม็นไม่มากวนใจชาวบ้านแน่นอนครับ มาตรฐานการเลี้ยงหมูหลุมเริ่มต้นจากคุณสุพจน์ เป็นคนกำาหนด คือเลี้ยงเป็นตัวอย่าง มาตรฐานก็คือเราใช้ง่ายๆนะครับ การเลี้ยงโดยทั่วไป ถ้าเรามีการจัดการที่ดี การดูแลที่ดี ผมว่าสิ่งต่างๆที่ตามมาก็คือหมูสุขภาพดี ไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้วัคซีน มันก็สามารถอยู่ของมันยังมีความสุขได้อย่างที่เห็น มาตรฐานการเลี้ยงก็แล้วแต่พื้นที่ อย่างเรื่องของการใช้วัตถุดิบ วัตถุดิบในการที่จะมาเป็นวัสดุรองพื้น วัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหมัก ก็แล้วแต่พื้นที่ เพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆ พวกนี้ต้องผ่านการตรวจนะครับ ผ่านการตรวจว่าปลอดเชื้อจริงนะครับ ค่าโปรตีนถึงไหม เก็บตัวอย่างไปตรวจนะครับ ส่งตรวจที่กำแพงแสนนะครับมเกษตรกำแพงแสน อาจจะผ่านหน่วยราชการหรือไปตรวจเองก็ได้นะครับ เป็นที่ยอมรับของทั่วไปค่ามาตรฐานตรงนี้นะครับเทียบเท่ากับการเลี้ยงหมูฟาร์ม เทียบเท่ากับการเลี้ยงหมูในของกรมบริษัทสถานีบำรุงพันธุ์การเลี้ยงหมูหลุมในมาตรฐานชุมชนเนี่ยก็คือหมูเมื่อเลี้ยงแล้วเนี่ยมันมีกลิ่น ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านก็จะมีเรื่องร้องเรียน โดยหมูปกติโดยทั่วไป เพราะขี้หมูกินมันแรงมาก แต่คุณสุพจน์มาเลี้ยงหมูหลุมนะครับ มันเข้าเข้ากับชุมชนได้ก็คือไม่ไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีแมลงวัน ถึงจะทำประชาพิจารณ์ชุมชนก็ผ่าน เพราะเราพูดว่าการเลี้ยงหมู แต่พอเราบอกปุ๊บว่าเป็นเลี้ยงหมูหลุม ชุมชนจะแฮปปี้ว่าหมูหลุมไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำออกจากฟาร์ม เพราะว่าจะมีของที่ออกจากฟาร์มก็คือเป็นปุ๋ยออกไป เนื้อหมูที่มีคุณภาพบริโภคภายในชุมชน ตอนนี้ที่ได้มาตรฐานหมูหลุมจริง ๆแล้วเนี่ย ของคุณสุพจน์เนี่ยเขาเขาเจริญเติบโตมานาน ถ้าไปเทียบกับที่อื่นก็คือที่อื่นเพิ่งจะเริ่มต้นบางที่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเอาแบบอย่างตรงนี้ไปสร้าง ซึ่งตรงนี้สำคัญเราก็จะต้องไปส่งเสริมให้เขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งเรื่องอาหารนะครับเรื่องการจัดการ เรื่องการดูแลต่างๆ แม่พันธุ์ สายเลือดการผสมเทียม ทุกอย่างต้องเป็นลักษณะเดียวกัน เราถึงจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานหมูหลุม ว่าแต่พี่สุพจน์ครับ การเลี้ยงหมูหลุม ก็เลี้ยงหมูเหมือนกัน ทำไม ทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเหม็นล่ะครับ ครับหลายหลายคนสงสัยว่าฟาร์มหมูหลุมทำไมไม่มีกลิ่นนะครับ ซึ่งองค์ประกอบของฟาร์มหมูหลุมเนี่ยนะครับ มีหลายอย่างนะครับ อย่างแรกก็คือเรื่องคอกนะครับ องค์ประกอบของคอกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ การสร้างคอกของฟาร์มหมูหลุมนะครับ ก็ประกอบด้วยผนังคอกนะฮะสูงประมาณ 80เซนนะครับ ต้องมีพื้นที่โป่งเป็นไม้หรือเป็นเหล็กก็ได้นะครับนะฮะพื้นที่โป่งประมาณ 50 เซนรวมแล้ว1เมตร30เซนติเมตรฟาร์มหมูหลุมจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะตัวของการให้น้ำนะครับต้องไม่หกสูงจากพื้นเนี่ยนะครับประมาณสัก 60 เซนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรางอาหารนะครับ ซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับ ซึ่งรางอาหารเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น 2 ส่วนฮะส่วนแรกจะอยู่ข้างนอก เพื่อที่จะให้อาหารได้สะดวก ส่วนที่ 2 ก็จะอยู่ข้างในเพื่อให้หมูเนี่ย ได้กินแล้วก็ไม่ยื่นหัวออกไปหลังอาหารก็สูงจากพื้นเนี่ยประมาณ 60 เซนส่วนสำคัญที่สุดนะครับก็คือวัสดุรองพื้นเราจะใช้เศษใบไม้กิ่งไม้ต่างๆ ที่เรามีอยู่ในบ้านเราก็ได้นะครับ อาจจะเป็นหญ้าแห้งฟางแห้งก็ได้นะครับ เอามารองพื้นคอกก่อน ไม่จำเป็นต้องเทพื้นปูนนะครับเราจะรองพวกนี้ไว้ก่อนนะซับอยู่ใต้ล่างนะครับแล้วก็จะใช้แกบนะครับเป็นวัสดุรองพื้นอีกตัวหนึ่งนะครับรอง สูงขึ้นมาประมาณสัก 60 เซนเลยนะครับนะเพื่อให้น้องหมูเนี่ยได้ได้คุยขุดคุยได้ไม่ถึงพื้นดิน เอา้า พวกเราตามพี่สุพจน์ไปดูให้เห็นกันจัดๆกับตา ว่าเขาเลี้ยงกันแบบไหนถึงไม่มีกลิ่น อยากรู้จริง ๆ เลยครับ แล้วตอนนี้ถึงเวลาการทำคอกแล้วครับ ก่อนอื่นที่จะมาเทนะฮะเราต้องไปตากแดดก่อนนะครับนะบไปตากแดดให้มันคลายความคันนะครับ ตากแดดไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับ เมื่อเราเทพื้นแกบเนี่ยนะครับได้สูง 60 เซนแล้วนะครับนะฮะ ซึ่งคอกขนาดนี้ขนาด4คูณ4เมตรนะครับได้ 16 ตารางเมตรนะครับใช้เลี้ยงหมูได้ 8 ตัวนะฮะพื้นที่ที่เลี้ยงก็คือ 2 ตารางเมตรต่อตัวนะครับเราจะใช้จุลินทรีย์ประมาณ 40 ลิตรนะครับจุลินทรีย์ที่เราใช้ก็มี 2 ตัวนะครับก็คือน้ำหมักผลไม้กับเชื้อราขาวเทไว้ที่นี่นะครับประมาณ 1 สัปดาห์ ถึงจะปล่อยหมูลงได้นะครับ หมูนี่นะครับเขาก็จะอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นหมูอนุบาลจะอยู่ 4 เดือนนะครับแต่ถ้าหมูที่หย่านม1เดือนก็จะอยู่ที่นี่5เดือน เขาก็จะถ่ายนะถ่ายลงที่นี่ทุกวันนะครับ พร้อมก็ฉี่ทุกวันนะครับไอตัวมูลหมูเนี่ยครับก็มันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับจุลินทรีย์ก็จะช่วยย่อย ไม่ให้มีกลิ่นนะครับคอกนี้คือคอกที่เราพ่นจุลินทรีย์ราดจุลินทรีย์แล้วนะครับครบ 7 วันนะครับ พร้อมที่จะ ปล่อยน้องหมูลงได้นะครับนะฮะเราก็จะคอกนี้เราก็จะปล่อยนะฮะปล่อยหมูแค่ 8 ตัวนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูหลุมนั้น พี่สุพจน์บอกว่าเทคนิคอยู่ที่การใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นที่มาช่วยในการบำบัดกลิ่น โดยอาศัยการหมักมูลสุกรและเทคนิคหลายอย่าง ซึ่งแตกต่างกับการเลี้ยงสุกรทั่วไป เราไปดูกันนะครับว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้มาจากไหน และมีวิธีการทำอย่างไรให้พี่สุพจน์เล่าให้ฟังกันต่อเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับ จะมีอุปกรณ์นะครับก็มีกระบะไม้แล้วก็ข้าวนะข้าวสาร1กิโลหุงให้สุกนะครับชะพพีไว้ตักข้าวนะครับ กระดาษขาวนะครับเชือกฟางพลาสติกนะครับแล้วก็น้ำตาลใส่แดง วิธีการทำเราต้องทำความสะอาดนะครับ กระบะไม้นะครับ ให้ปราศจากจุลินทรีย์นะครับข้าวสารเนี่ยที่ที่หุงสุกแล้วนะครับ 1กิโลนะครับเทใส่ครับแล้วก็เราก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับข้าวสารนี่เป็นข้าวที่เราทานก็ได้นะครับ ขั้นตอนการหุงเนี่ยเราต้องใส่น้ำน้อยนิดนึงนะครับ ก็เพื่อที่จะไม่ให้มันแฉะนะเมื่อเราเกลี่ยทั่วแล้ว เราก็ใช้กระดาษปิดไปนะฮะแล้วก็นำเชือกฟางมารัดให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตามหาจุลินทรีย์กันครับ ครับ อันนี้เป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับ เป็นเชื้อราขาวนะฮะ ตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษคือว่าช่วยย่อยนะครับ กิ่งไม้ใบไม้ ให้เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับ ซึ่งคุณสมบัติของมันคือ ถ้าอยู่ในตัวหมูเขาจะย่อยอาหารนะฮะย่อยอาหาร แล้วทำให้หมูเนี่ยกลิ่นไม่เหม็นนะครับถ่ายออกมากินไม่เหม็นฉี่มากินไม่เหม็นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกระบะที่ใส่ข้าวเรียบร้อยนะครับ เอามาวางนะครับวางทับเชื้อราเลยนะครับวางเฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับ แล้วก็เอาใบไม้นะครับข้างๆ ที่มีจุลินทรีย์เชื้อราอยู่บ้างแล้วนะครับ เอาไว้ข้างๆนะครับและถุงพลาสติกนะฮะพอเผื่อการฝนตกแล้วทำให้กระดาษมันยุ่ยนะครับนะแล้วก็นะใช้ไม้นะครับทับไว้นะครับ หลังจาก 3 คืนนะฮะสวันนะครับ เราก็ จะมาเปิดดูว่ามีเชื้อราที่เข้ามาในกล่องไม้เราหรือเปล่า ตัวที่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็น เส้นใยของเชื้อรานะฮะเชื้อราที่ที่มาที่ข้าว หลังจากที่เราได้ตัวจุลินทรีย์นะครับ เชื้อราขาวมาแล้วนะครับ เราก็นำน้ำตาลทรายแดง1โลนะครับมาผสมเลยนะครับ คลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับ น้ำตาลทรายแดงนะฮะจะช่วยรักษาจุลินทรีย์ให้อยู่ได้นานขึ้นนะอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับ เมื่อเราคลุกเคล้าได้ทั่วแล้วนะครับ ก็นำทั้งหมดนะครับใส่ไว้ในโหลไว้นะครับนะซึ่งซึ่งโหลเนี่ยเราก็สามารถให้น้องหมูได้กินไว้เป็นปีๆได้เลยนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะจะมีหน้าที่ช่วยย่อยนะฮะสามารถทดแทนยาปฏิชีวนะได้นะครับ หลังจากเราใส่ไว้ในโหลแล้วนะครับ เราก็ปิดฝานะฮะปิดฝา ซึ่งการปิดฝาเนี่ยให้ปิดพอหลวมนะครับ หลังจากนี้ 7 วันนะฮะ 7วันนะครับก็จุลินทรีย์นะฮะบวกกับน้ำตาลนะครับ ก็จะเติบโตแข็งแรงนะครับสามารถที่จะใช้ได้นะฮะใช้ประโยชน์ได้นะครับ นอกจากนี้พี่สุพจน์ยังจะทำน้ำหมักผลไม้ที่ไว้ฉีดพ่นในคอกและสามารถให้หมูกินเป็นอาหารได้ ไปดูวิธีการทำเลยครับ แล้วตอนนี้เราก็มาทำน้ำหมักผลไม้สำหรับน้องหมูนะครับ ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะหั่นกล้วยนะครับ ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เอาทั้งเปลือกเลยนะครับ ใช้ประมาณ1กิโลกรัมกับน้ำตาลสายแดง1กิโลกรัมนะครับ ผลไม้เมื่อเราหั่นได้ได้ครบ 1กิโลกรัมนะครับ เราก็จะนำมาใส่ใส่โหลนะครับ จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศนะครับ ก็จะไปผสมในในผลไม้ด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้น้ำตาลสายแดง1กิโลนะครับ แบ่งเป็น 2 ส่วนเราก็มาเขยา่าเขย่าให้เป็นเข้ากันนะครับ เมื่อเขย่าเข้ากันดีแล้ว เราก็นำส่วนน้ำตาลส่วนที่เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ เทโปกเข้าไปเลยครับ เราก็นำฝามาปิดไว้พอหลวม นี่คือน้ำหมักผลไม้หลังจาก 7 วันแล้วนะครับ ก็ได้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับนะฮะ เราจะให้น้องหมูเนี่ยนะครับฉีดพ่นนะฮะกินด้วยนะครับนะฮะซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับว่าลดกลิ่นทันทีทันใดนะครับ แล้วก็ทำให้เจริญอาหารนะครับ มีสารอาหารเนี่ยทำให้น้องหมูเจริญเติบโตได้เร็วนะครับ เราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับทำให้น้องหมูกินนะฮะจะปลอดโรคปลอดภัยนะครับ เรียกว่าการเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติจริงๆ เลยครับ เน้นการใช้วัสดุจากท้องถิ่นตามธรรมชาติที่หาง่าย ซึ่งทำให้หมูมีความต้านทานโรค ไม่มีกลิ่นเหม็นมารบกวน และยังลดต้นทุนการผลิตด้วย นอกจากนี้เมื่อจับหมูออกไปขายแล้ว มูลจากคอกหมูก็ยังจะจำหน่ายเป็นปุ๋ยสร้างรายได้ได้อีกด้วยล่ะครับ สำหรับคอกหมูที่ใช้เลี้ยงหมูหลุมแล้วนะครับ ก็ยังมีประโยชน์ สำหรับการผลิตปุ๋ยนะครับคอกหมูที่จับหมูออกไปแล้วนะครับ เราจะทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ เพื่อที่จะให้ปุ๋ยในนี้นะครับ มันแห้งนะครับ แล้วก็เกิดการหมักอย่างสมบูรณ์ ในนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 ตันนะครับ โดยใช้วัสดุรองพื้น 1 ตัน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบรรจุนะใส่ถุงต่อไปนะครับ หลังจาก 1-2 สัปดาห์นะครับเราก็จะมาทำการขุดปุ๋ยนะฮะแล้วก็บรรจุใส่กระสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในกรณีถ้าเกิดว่ามันเยอะนะฮะเราก็อาจจะดัดแปลงนะครับ เครื่องโม่น้ำแข็ง เราจะใส่ขนาด 25 กิโล แล้วก็ไว้รอจำหน่ายต่อไปนะครับ อูดอูดอูดเจ้าหมูเอ้ยถ้าเลี้ยงแบบหมูหลุมก็จะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน คอกก็จะไม่เฉอะแฉะไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เพราะพื้นคอกจะถูกจุลินทรีย์สลาย กลายเป็นอาหารของหมูไปได้อีก อีกทั้งยังสามารถนำพื้นคอกหมูหลุม มาทำปุ๋ยชีวภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรได้อีกด้วย พูดเลยว่า ถ้าเลี้ยงแบบหมูหลุมมีแต่ได้กับได้ครับ สุดยอด ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ เพราะพี่สุพจน์เนี่ยจะมาบอกถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้หมูหลุมขายได้กำไรดีงามกันนะครับ อุดอุด การสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับ ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับ ให้ให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้นะครับ